วันนี้เราจะมาดาวน์โหลด IC ใน PC นะครับ ก่อนอื่น เราจะเขียนตรงช่องข้างบนตรงนี้นะครับ นี่ครับช่องข้างบนตรงนี้คำว่า i i f o i f o มาแล้วครับ ต้อง i f o วิสตาแคมด้วยนะครับ นี่ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด VStarCam นี่ครับ นี่ กด i4 for Windows นี่ครับ มันจะขึ้นตรงนี้ว่า เนี่ยครับ m i4 v star cam เอากดก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ กด open มาแล้วครับ กดปิดไปนะครับ กดย่อไปนะครับ ย่อนะครับ นี่ครับ ถ้ายังไม่ขึ้นนะครับ ให้เราไปกดเข้าอีกทีนะครับ นี่ครับ กดไฟล์โฟลเดอร์ นี่ครับ กดไฟล์โฟลเดอร์ ไฟล์โฟลเดอร์ นะครับ วันนี้ให้เลือกภาษานะครับ ภาษาอะไรก็ได้ ภาษาอังกฤษก็ได้ นี่ผมเอาไทยนะครับ กดโอเค กดเลือก เลือกนะครับ ถ้าไม่ทำต่อไปเลยครับ กด ติดตั้งตรงนี้ครับเห็นนะครับ โหลดแล้วครับ นี่ครับ มันขึ้นมาแล้วครับนี่การติดตั้ง iPhone เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับ iPhone ขึ้นมาแล้วครับ ชายสกรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ